ไปลูกซันนี่แมน โอ้โห หน้าตาน่ากลัวนิดหน่อย แต่ยิ้มอยู่นะ ยิ้มเหรอเออเฮ้จับมือด้วย โอ้มืดเร็วนะ มืดละ ในนี้สว่างนะ แต่ว่าเวลาเอาเอาวิดีโอออกมา มันมืดมืด วิจอเป็นสีฟ้าเลยไม่โดนอ่ะ